ครับ วันนี้พบกับผมนะครับดำรงศักดิ์นภารัตและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 10นะครับในหัวข้อ ITIS Securities and Governance ครับในบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อด้วยกันนะครับ อันที่ 1 ก็คือ ผู้เรียนสามารถอธิบายความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศได้ และ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการอภิบาลระบบสารสนเทศได้ครับคำอธิบายรายวิชา บทนี้จะพูดถึงความเสี่ยงและภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ และวิธีการควบคุม และการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนะครับ นอกจากนี้จะได้นำเสนอแนวคิดในการอภิบาลระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะทำให้องค์กรธุรกิจ สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ โดยเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับจะประกอบด้วย 1. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาเหตุของความเสี่ยงประเภทต่างๆนะครับ อันที่ 2 ก็คือ วิธีการควบคุม และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศครับ สำหรับกิจกรรมที่ใช้ในบทเรียนนี้นะครับจะประกอบด้วยอันที่1ครับการฟังบรรยาย แล้วก็อันที่ 2 การทำแบบทดสอบท้ายบทครับเมื่อทราบรายละเอียดวิชากันแล้ว ต่อไปเรามาเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนที่ 10 กันเลยครับ ลองมาดูกันก่อนนะครับว่าบทนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้าง ในบทนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นกันด้วยการกล่าวถึงความเสี่ยง และก็ภัยคุกคามที่สามารถจะเกิดขึ้นได้กับระบบสารสนเทศและจะชี้เห็นว่าความเสี่ยงและภัยแต่ละประเภทนั้นนะครับ มันส่งผลลบต่อระบบในรูปแบบที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นผมจะได้อธิบายถึงวิธีการควบคุม และก็วิธีการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถจำกัดลดทอนแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงภัยจากภัยคุกคามต่างๆนะครับ นอกจากนี้ในบทนี้ยังจะเสนอแนวคิดเรื่องของการอภิบาลระบบสารสนเทศอีกด้วย เพื่อที่ทำให้องค์กรธุรกิจนั้น สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรสามารถใช้ระบบสารสนเทศนั้นเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้เรียนต้องทราบประการแรกเลยก็คือว่านะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงภัยมากกว่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของกระดาษหรือในแบบแมนนวลทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น สามารถเข้าถึงผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้นะครับเครือข่ายเหล่านี้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เอาไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อองค์กรสามารถหาช่องทางในการเข้ามาใช้ข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือบางทีอาจจะมีการปลอมแปลงข้อมูลนะครับเข้ามาขโมยข้อมูลก็ยังทำได้อีก นอกจากนี้แล้วความเสี่ยงยังเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น ๆ ได้อีกนะครับ เช่น ความเสี่ยงทางด้านเทคนิค ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในขององค์กรเอง และปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆและถ้าหากสังเกตจากภาพแล้วนะครับ เราจะพบได้ว่า จุดที่เกิดความเสี่ยงภัยนั้นมีได้อยู่หลายจุดด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยูเซอร์ใช้ในองค์กร หรือไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับ ระบบเครือข่ายในองค์กรเอง ระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร แล้วก็ระบบอื่นๆ เช่นระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ เทคนิคในการโจมตีนั้นก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับ ดังที่เห็นในภาพ แต่ว่าแต่ละเทคนิคนั้นเนี่ย ก็จะเหมาะต่อการจู่โจมในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเราจะได้กล่าวถึงเทคนิควิธีการเหล่านี้ต่อไป ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีนั้นอาจจะเกิดจากภัยทางกายภาพนะครับ เช่น เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย การติดตั้งคอมพิวเตอร์ไม่ดี การปรับแต่งระบบไม่ถูกต้อง การจารกรรมวินาศกรรมน้ำท่วมไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร ไปธรรมชาติอื่นๆ แผ่นดินไหวนะครับอะไรแบบนี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบสารสนเทศในองค์กรได้ทั้งสิ้น ระบบเครือข่ายก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเปราะบางของระบบสารสนเทศขององค์กร เนื่องจากว่าระบบสารสนเทศนั้น เชื่อมต่อระบบขององค์กรเข้ากับระบบอื่นๆ เช่น ระบบของคู่ค้านะครับซัพพลายเออร์ระบบของลูกค้าพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆเนื่องจากว่าองค์กรไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยของระบบ อื่นๆได้นะครับ ที่ไม่ใช่ระบบขององค์กรเอง ทำให้ระบบเหล่านั้นเนี่ยที่องค์กรไปเชื่อมต่อด้วย เป็นจุดเปราะบาง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระบบของลูกค้าไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ ผู้ประสงค์ร้ายก็สามารถใช้ระบบของลูกค้าเป็นฐานในการเจาะเข้ามาหาระบบขององค์กรก็ได้ นอกจากนี้นะครับการแพร่หลายและความนิยมของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือการใช้แท็บเล็ต เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของความเสียหาย และความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีความสะดวกที่พกพา จึงง่ายต่อการที่จะลืมไว้หรือถูกจารกรรมนะครับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ก็สามารถถูกโจมตีโดยโปรแกรมไวรัสได้ หรืออาจจะถูกขโมยข้อมูลผ่านทางเครือข่ายได้เหมือนกัน นอกจากนี้ข้อมูลความลับที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ ก็สามารถถูกขโมยและเปิดเผยได้ไม่ยาก ยิ่งในปัจจุบันนะครับองค์กรธุรกิจหลายๆแห่งเนี่ยมีแนวคิดเรื่องของการ bring your own device ก็คือการนำอุปกรณ์ส่วนตัวไปใช้ในสถานที่ทำงาน และเมื่ออุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อเข้าไปกับระบบเครือข่ายของที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะครับหากอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านั้นไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดี ผู้ประสงค์ร้ายก็สามารถเจาะผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านั้น เข้าไปยังเครือข่ายข้อมูลขององค์กรได้เหมือนกัน และเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนตัวเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นทุกวันนะครับองค์กรก็ไม่สามารถควบคุมการใช้งานการดูแลความปลอดภัยให้กับทุกอุปกรณ์ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องส่วนตัว ดังนั้นองค์กรอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูแลและควบคุมระบบอุปกรณ์เหล่านี้ได้ อย่างทั่วถึง ที่ผ่านมานั้นนะครับได้มีรายงานว่ามีการพบข้อบกพร่อง จุดอ่อนของอุปกรณ์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ยี่ห้อดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Nokia หรือ BlackBerry ต่างก็เคยถูกค้นพบนะครับว่ามีช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการสำหรับมือถือเนี่ยไม่น้อยกว่า 30 จุดต่อระบบปฏิบัติการ ดังนั้น องค์กรในปัจจุบันนะครับอาจจะต้องมีการชั่งน้ำหนักระหว่างการยินยอมให้พนักงาน เอาอุปกรณ์ส่วนตัวของตัวเองไปเชื่อมต่อกับระบบขององค์กร และการดูแลควบคุมให้เข้มข้น ก็คือการให้พนักงานใช้แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขององค์กรที่มีการดูแลควบคุมความปลอดภัยอย่างดีแล้วเท่านั้น ก็จะลดความยืดหยุ่นความสะดวกสบายลงไป ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องคิดเปรียบเทียบดูว่าจะเลือกทางไหน ความเสี่ยงภัยในกลุ่มแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยน่าจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงอุปกรณ์หลาย ๆ ประเภทเข้าไว้ด้วยกันนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะ นั่นก็หมายถึงว่าใครจะมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ก็ย่อมได้ และเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตถูกโจมตีนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนี้ ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย องค์กรที่เอาระบบสารสนเทศของตนเอง นั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจก็ต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าตราบใดที่เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วนั้น เราได้เปิดประตูรับความเสี่ยงที่อาจจะมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว เนื่องจากว่าบุคคลภายนอกที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้ามาในระบบสารสนเทศขององค์กรได้เหมือนกัน การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตน่าจะทำได้ 2 อย่างใหญ่ๆ ด้วยกันนะครับก็คืออันที่ 1 การเชื่อมต่อแบบถาวรซึ่งมักจะทำผ่านเคเบิลโมเด็มหรือผ่าน DSL นะครับที่ย่อมาจาก Digital Subscriber Line การที่เราเอาระบบของเราไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบถาวรนนั้นเนี่ย ก็จะทำให้ระบบมีความเสี่ยงภัยมากกว่าการเชื่อมต่อแบบเป็นครั้งคราวแบบใช้ดาวอัพหรือใช้โทรศัพท์ต่อกับโมเด็มเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยทั่วไปแล้ว เมื่อเอาคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบถาวรนะครับคอมพิวเตอร์มักจะถูก assign หรือถูกกำหนดหมายเลขประจำเครื่องที่เรียกว่า IP address และเลขนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทำให้ตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย พูดง่าย ๆ ก็คือว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีการกำหนดหมายเลข IP address แบบถาวรแน่นอน มันก็เหมือนเราตกเป็นเป้านิ่ง ผู้ที่อยากจะโจมตีกลับมาหาเราเมื่อไหร่ ก็หาเจอเสมอ เพราะว่าเหมือนกับเรามีเลขที่บ้านชัดเจนแน่นอนนะครับไม่เคยย้ายบ้านเลย อยากจะมาขโมยเมื่อไหร่ก็มาบ้านหลังนี้นะครับก็จะทำให้การถูกโจมตีนั้นสามารถเกิดซ้ำได้บ่อย ๆ แล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น และด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ เราจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยเราได้มีการใช้เครือข่ายประเภทเสียงน้อยลง เรามีการใช้เครือข่ายข้อมูลมากขึ้น บางครั้งเราอยากจะคุยโทรศัพท์เนี่ยเรากลับเอาระบบเสียงเนี่ยไปวิ่งผ่าน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนที่เราเรียกว่า voice over IP นะครับถ้าใครเคยใช้แอปพลิเคชันประเภท โทรคุยผ่าน Line หรือโทรคุยผ่าน Facebook โปรแกรมเหล่านี้ก็จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า voice over IP ทั้งสิ้นนะครับ ส่วนใหญ่แล้ว เสียงที่วิ่งผ่านเครือข่ายเนี่ยจะไม่มีการเข้ารหัส การที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลเสียงก็แปลว่าบทสนทนาที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะถูกดักฟังโดยใครก็ได้นะครับ และนอกจากจะถูกดักฟังแล้วยังสามารถถูกกันแกล้งได้นะครับ เช่น ผู้ที่ประสงค์ร้ายก็จะสามารถส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้ามาในระบบเครือข่าย และทำให้ระบบ voice over IP นั้นไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับจากโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ เช่น การใช้อีเมล การส่งข้อความแบบ instant messaging การใช้การแชร์ไฟล์แบบ peer to peer นะครับเราจะรู้จัก BitTorrent พวกที่เป็นการแชร์ไฟล์แบบ peer to peer ทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าอีเมลนั้นมักจะเป็นสื่อหรือเป็นพาหะของไวรัสนะครับ ผู้ที่ประสงค์ร้าย มักจะแนบไวรัส เป็น attach file มากับอีเมลนะครับทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส ไปในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว มีการส่งเมลปลอม เมลหลอกล่อนะครับ มีการใช้อีเมลเป็นการล่อลวงสืบเอาความลับทางการค้าข้อมูลทางการเงิน โปรแกรม instant messaging หรือการส่งข้อความเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้ข้อความของเราเนี่ยถูกดักจับระหว่างทางได้นะครับอาจจะมีการแอบอ่าน รือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราในระหว่างทางนะครับ การส่งข้อมูลที่ผิดผิดไป ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าระบบ instant messaging เนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่ของระบบเครือข่ายในองค์กรได้อีก การใช้ peer to peer file sharing เช่น BitTorrent ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมากที่สุดเป็นปฏิการนะครับ ไม่เคยมียุคใดเลยที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญามากเท่ากับในปัจจุบันโดยเฉพาะวงการเพลงและวงการภาพยนตร์นะครับ สื่อดิจิตอลแบบอื่นๆ ก็สามารถถูกแชร์ผ่าน peer to peer file sharing นี้ได้เช่นเดียวกัน ทำให้ธุรกิจนะครับเริ่มหันมามองแล้วว่า ไอ้เจ้าเทคโนโลยีแบบ peer to peer file sharing เนี่ยทำให้เกิดปัญหาอย่างมาก และเริ่มเข้ามาควบคุมเกิดการฟ้องร้องกันมากขึ้น แต่ที่น่าวิตกมากกว่าก็คือพฤติกรรมของผู้ที่ใช้โปรแกรมประเภท peer to peer file sharing เหล่านี้นะครับ เนื่องจากว่าผู้ใช้เหล่านี้เนี่ยบางบางครั้งก็ไม่ได้ตระหนักว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด ตามกฎหมายนะครับ อาจจะคิดว่าเป็นความเคยชินและใครๆก็ทำกันจนในที่สุดองค์กรธุรกิจที่ทำสื่อประเภทนี้นะครับก็ต้องออกมาประชาสัมพันธ์ว่า การทำ peer-to-peer file sharing เนี่ยมันเป็นอาชญากรรมแบบหนึ่งนะครับ การลงโปรแกรมเถื่อนการใช้โปรแกรมผิดกฎหมาย การแชร์เพลงให้เพื่อนนะครับการไปโหลดภาพยนตร์โดยผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทั้งสิ้น จะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ติดอันดับต้นๆของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านซอฟต์แวร์นะครับเป็นปัญหาที่พยายามจะแก้ไขแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จสักที ความเสี่ยงอันถัดมาก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากระบบเครือข่ายไร้สายหรือ wireless network นะครับระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi ในขณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าติดตั้งง่าย ใช้งานก็สะดวกไม่มีสายให้เกะกะ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi ในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องสมุดห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบิน ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆนะเป็นการดึงดูดลูกค้าแบบหนึ่ง ลูกค้าก็มีความเคยชินนะครับที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของตัวเอง เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เหล่านี้ โดยที่บางครั้งก็ขาดความตระหนักว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายนั้น อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบของตนเองได้นะครับเครือข่ายไร้สายประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือบลูทูธนะครับบลูทูธจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายในพื้นที่ใกล้ๆไม่เกิน 10 เมตร อุปกรณ์ที่มักจะนิยมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกับหูฟัง โทรศัพท์มือถือกับลำโพงหรือจะเป็นการส่งไฟล์ระหว่างอุปกรณ์มือถือด้วยกันนะครับเครือข่ายไร้สายจะถูกตรวจพบได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wi-Fi Scanner นะครับ เจ้า Wi-Fi Scanner เนี่ย ก็จะมีอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วไปอย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือของเรา เราสามารถใช้มันเซิร์ชหา Wi-Fi ได้ ในคอมพิวเตอร์แบบแล็ปท็อปนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่นแท็บเล็ต ก็จะมีตัว Wi-Fi Scanner นี้อยู่ จริงๆ แล้วเนี่ยมีการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wi-Fi Scanner ขึ้นมาเฉพาะเจาะจงเลย โดยปกติแล้วจะมักจะใช้ตรวจสอบเครือข่ายไร้สาย เพื่อการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงนะครับ ถึงแม้ว่าตามปกติแล้ว Wi-Fi จะมีระยะการส่งอยู่ในรัศมีไม่เกิน1-200เมตรนะครับแต่จะมี Wi-Fi บางประเภทที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลมากเป็นกิโล การที่สัญญาณถูกส่งออกไปได้ไกลขนาดนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้สามารถถูกตรวจสอบและค้นพบได้ง่ายขึ้นนะครับผู้ที่ค้นพบ Wi-Fi เหล่านี้อาจจะเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับทำให้เกิดการเจาะระบบ Wi-Fi ได้ไม่ยาก ขอเพียงแค่คนเหล่านั้นมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Wi-Fi Scanner นะครับอาจจะใช้โทรศัพท์มือถือของตนเอง ใช้แท็บเล็ต แล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เจาะระบบนะครับ เขาก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยเจาะเข้าระบบ Wi-Fi ได้ หากมีความรู้และความชำนาญมากเพียงพอ ดังนั้นเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่มีการป้องกันที่ดี ไม่มีการเข้ารหัสการส่งข้อมูล ไม่มีการใช้รหัสสำหรับการล็อกอินนะครับ ก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะถูกบุกเข้าไปในระบบ แล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบนั้นได้นะครับ ในระบบเครือข่ายแบบ Wi-Fi จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า access point ทำหน้าที่ส่งสัญญาณนะครับ Access Point เนี่ยจะมีหมายเลขประจำตัวที่เรียกว่า SSID หรือ Service Set Identifier ทำให้อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์สามารถรู้จักกันได้นะครับ และด้วยสาเหตุนี้เองนะครับผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็จะสามารถค้นหาและทราบ SSID ของ Access Point ที่ถูกติดตั้งไว้ได้โดยไม่ยากนะัก สิ่งที่ผู้ไม่ประสงค์ดีนิยมจะทำกันก็คือใช้เทคนิคที่เรียกว่า wall driving นะครับ ที่มาของชื่อนี้ก็มาจากการที่ ผู้ที่ไม่ประสงค์ดี นั้นจะขับรถไปเรื่อยๆ นะครับ ไปจอดตามข้างตึกต่างๆ แล้วก็ทำการค้นหา SSID ของ Access Point สถานที่ที่น่าจะเป็นที่นิยมในการทำวอร์ดไรวิ่งในปัจจุบัน ก็น่าจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร ร้านกาแฟนะครับ ซึ่งจะมีการติดตั้ง Access Point หรือ Wi-Fi ให้บริการกับลูกค้าอยู่จำนวนมาก เมื่อสามารถค้นพบ SSID ของ Access Point ได้แล้วนะครับ สิ่งถัดไปที่เขาจะทำก็คือการใช้โปรแกรมที่เรียกว่า p a s e n i f f e r นะครับ เป็นโปรแกรมที่ดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย Wi-Fi เพื่อทำการอ่านข้อมูลหรือขโมยข้อมูลออกมานะครับหรืออาจจะมีการพยายามที่จะเข้าควบคุม access point โดยการเจาะรหัสเข้าไปนะครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการสร้าง access point ปลอมนะครับที่ผู้ไม่ประสงค์ดีนั้นเนี่ยจะเอาแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ปลอมเป็น access point เพื่อให้ผู้อื่นหลงเข้าใจว่าในที่ที่นั้นมี Wi-Fi ให้บริการฟรีนะครับเมื่อมีผู้ใช้เข้ามา connect กับ access point ตัวนั้นเนี่ย แฮกเกอร์หรือผู้ที่ไม่ประสงค์ดีก็จะทำการดักจับข้อมูลที่ส่งผ่าน Access Point ปลอมอันนั้น อย่างไรก็ตามนะครับได้มีการพยายามออกมาตรฐานต่างๆ เพื่อมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นระบบที่เรียกว่า WEP ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสนะครับ แต่ว่าระบบ WEP ที่ว่านี้ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก และนอกจากนี้นะครับยังไม่มีการบังคับใช้ผู้ผลิต Wi-Fi โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้ผู้ใช้เลือกว่าจะใช้ระบบป้องกันเหล่านี้หรือไม่นะครับ สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย และไม่ใช้การเข้ารหัสเหล่านี้ หรือการป้องกันเหล่านี้เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับระบบ Wi-Fi ของตัวเอง จะว่าไปแล้ว WEP ก็มีวิธีการทำงานที่ไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็จะบังคับให้ผู้ที่เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi นั้นต้องกรอกรหัสผ่านแล้วก็มีการเข้ารหัสขนาด 40บิตไว้นะครับ อย่างไรก็ตามแฮกเกอร์ที่มีความชำนาญครับก็สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถอดรหัสขนาด 40 บิตนี้ได้นะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ถอดรหัสหรือ decryption ซอฟต์แวร์ดังนั้นภายหลังจะมีการคิดเทคโนโลยีที่ดีและปลอดภัยกว่า WEP ขึ้นมานะครับและเขาเรียกมันว่า WEP เวอร์ชัน2และกำลังเป็นที่นิยมณปัจจุบัน